เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อที่เจหรือเคครับผมเคมาหน่อยเคมาหน่อยเคมาโอเคเติมเอามาแล้วมาแล้วเติมโอเคครับผมก็ขอกรสวัสดี คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนะเกลือนะครับผมมาแล้วตอนนี้ทุยตอนนี้อยู่ในเกมอะไรอะวายแบนเดียร์แบนบิเตอร์ลรกอ่านไม่ออกนะครับเิมโอเคแบบนี้เราพกทุนมาที่400บาทและอยู่ในค่ายของ PG สล็อตนะครับผมลยสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผม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 เออหนาวหนาวหนาวแป๊บนึงครับขอทำใจก่อนวันนี้เอาตังค์มาเยอะด้วยตั้งสี่ร้อยเลยอ่ะ เออ เออตั้งสี่ร้อยเกมนี้มันน่าจะเป็นเกมแนวไหลปะมีตัวคูณ เออโอเค มา ผมขอทำสมาธิสักครู่นะครับผมก่อนที่จะเข้าเล่นเกมอเออก็ลืมบอกเลยนะผมคลิปนี้มีแจกเครดิตฟรีนะครับผมมีแจกเครดิตฟรีไม่ต้องทำกิจกรรมนะผม ผมจะใบ้เป็นตัวนะ ผมจะใบ้เป็นตัวตัวไปนะครับ ผม ใครฟังทันก็เอาไปเติมที่ช่องใต้ คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม ผมปักหมุดไว้ให้แล้ว ผมจะใบ้เป็นโค้ดนะครับผม อ่า ฟังกันดีๆนะ ระหว่างเล่นผมจะใบ้นะครับผม F เอออีอีเอออ่ะมาแล้วมาแล้ว เอมเบ็ดสิบนะผมตอนนี้ออโต้นะ เวลาเล่นเกมอะไรใหม่ๆต้องทำสมาธิอย่างแรงเลยนะผมเพราะว่าอาจจะหัวร้อนกับมันก็เป็นได้ อ๋อ มันจะคำนวณแล้ว มันจะเพิ่มตัวคูณข้างบน เต๋อเต๋อหรือก็เบิ่มไม่ได้ใช้จะเลินจะเลินได้เถ่า อ๋อเกมนี้เป็นเกมแนวไหลรัวๆนะ ผมยิ่งไหลยิ่งแตกนะ มีตะคุณมากสุดเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็นไปที่ 30 แล้วกดหมื่นดูมั่งนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอเอไหมลงแกเพิ่มเอาห้วยห้วยโอ้โหเอาแล้วทุกคนเอาแล้วครับผมเล้มลงตูดแล้วนะเล้มเข้าดากเลยนะครับผม ทุนเริ่มเข้าที่รูตูดเราไดนะครับผมว้ายว้ายหาควรอี่แม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้เจสิบไม่ลงนะผมโอ้ตอนนี้เบ็ดสามสิบโดนแดกยาวๆเต็มเขาเต็มเต็มเขาเต็มเขาเต็มเลยนะครับผม ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เอาเร็่งจัดอะเอาเอาเต็มว้าวเอาเรื รื่อง เอาเรื่องนะครับพี่เปรตหัวดาสี่ตัวแล้วครับผมอะไรฟีเจอร์มันจะเป็นอะไรอ๋อเหมือนมาจองเวนะฉันรู้สึกช่องกลางมันจะเป็นสีทองเพื่อแตกเป็นวายเอาหมือนแล้วเหมือนแล้วโอ้โหฟรีเกมไหนฟรีเกมไหมเอ่ยเขาเติมเขา เฮ้ยมาเลยมาเลยเอาเติมโอ้ไม่ไหลต่อนะผมโคตรแง่โคตรแง่เลยเบ็ดสามสิบเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้หมาสีแมมเลยทำมากูเกินไปโอ้โหกี่รอบหมุนไปกี่ตัวเอาเติมหมุนไปได้กี่ตัวเอาเติมเลยครับผมเอาเติม ไหลต่อหน่อยเฮ้ยโอ้โอ้ ฟักเยียฟักเยียโอ้โห แม่งโอ้โหว้าวซะหนูต่อยกระดูก หลุดเลยเวนนี่แม่ง เอาอะกูเกินจริงตอนนี้ก็มไรเยอะแล้วนะ400นะผมคืนวันนี้ ไปต่อหรือ พอแค่นี้ดีครับผม โอ้แบบเกลือนรกเลยอะแม เกลือนรกเลยขนาดได้ 14ฟีสปินนะผมไปต่อดีรออะไรกำไรมันยังน้อยอยู่อ่ะจริงมาควรเลิกเลยแล้วนะครับผมคำแนะนำสำหรับผมก็เวลาเล่นได้ให้เลิกเลยนะครับผม 5 บาท 10 บาทเป็นกำไรหมดนะไม่ต้องคิดว่าเราจะได้เยอะเสมอไปนะครับผม ถ้าอยากมันอยากให้มันให้เองนะอย่าไปฝืนให้ไอเล่นต่อเลยนะผมถ้าได้แล้ว อ่าแต่กูเล่นต่อเตือนเขาแต่กูเล่นนะคืออะไรเนี่ยสิบโอ้ยสิบอยู่ช่องบนเห็นไหมเห็นแลบๆไหมเห็นแลบๆไหม โอ้ คิวเต็ม โอ้วาสะบัดแล้วตอนนี้ ว้าย โคตรแบบเลยหาวโชว์ไปหนึ่งที โชว์โชว์ปากโชว์ขี้ฟัน วันนี้ก็ แต่ไม่ค่อยโชว์ลิ้นเทพเจ้าหน่อยนะลิ้นนำโชคอะโถไอเวงสิบว้าย ว้าย บักห้าควรแม่ ว้าย ่าแทบขาดใจอะแต่เราตัวตัวอ่าผมใบไปแล้วนะครับอ่าอย่าลืมฟังกันดีๆนะผมเวลาดูก็อย่าพยายามอย่ากกอนะ แจกไม่บอกจำนวนนะผมจะแจกไม่อั้นแน่นอน ไม่ถึงหมายถึงจำนวนการจำนวนเงินอ่ะผมแจกเท่าไหร่ผมจะไม่บอกนะ แต่ถ้าแจกเขาเรียกว่าแจกจำนวนคนอ่ะ ผมแจกไม่อั้นนะครับผมใครฟังทันก็เอาไปเลยนะครับ ผมที่ลิงก์ใต้คลิปนะ ไปใส่กันได้เลยนะ โอเค อ่าวันนี้มีโคต้าพิเศษนะครับผมโอ้ไม่มีต่อไม่มีต่อเยเฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเต็มเลยครับเพื่อนยิปปี้ยิปปี้ยิปปียิปปี้ป๊บผม เข้าวีสปินอีกแล้วนะฮะดูดิที่เราเราจะจบกันที่เท่าไหร่เต็มโอ้ ไม่มีต่อโอ้ไม่ไหลเลยอ่ะพี่ชาย พี่ชาย เอาเติมเอ๊ะเอ๊ะเอาเติมเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอาเติมเลยครับผมหุยวายเติมเอ๊ะเอ๊ะเอาเติมเลยครับผมไม่ตายนะเอาเติมหายใจไม่ไดนแล้วหายใจไม่ไดนแล้วจะตายแล้วเติมเลยครับผม เอาเรื่องชนะ เมกาเวนเอาเรื่องนะผมเอาเรื่องเลยสิบตีนะผมไม่ขอขอสามพันเลิกเลย ทุนสี่ร้อยเนี่ย ขอเดือดเลยเพื่อนสิบรอบกูรู้ไงกูได้ ไอ้กะโหลก เติม โอ้ไม่มีต่อนะผม เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อเ๋ยวเจเลยเคครับผมเคมาหน่อยเคมาหน่อยเคมหนโอเคเติมเอามาแล้วมาแล้วเติมว้าวเอาเรื่องจ้าระครับเติมเติมเล็กเล็กเล็กเล็กค่ะเล็กค่ะเล็กเลย ไมเตอแล้ว อุ้ยเหลือทั้งหกรอบนะครับผมบึ้มเอ้าไปซูเปอร์เมกาเวนโอ้โหทนเสียร้อย เอาเลี่ยงเกิน โอ้โหคูณสิบสองแล้วผมตอนนี้ โอ้โหว่าว่ารัวว่ะ เอ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่มีต่อหัวต่อได้เรื่อยๆนะผมตอนนี้คูณสิบสามแล้วนะ เออสิบเออมีต่อไหมโอ้ยไม่มีต่อนะผมโอ้จหได้เยอะอยู่นะทำเป่นเล่นไปต่อเล็กต่อน้อยนี่ได้เยอะนะผม เอ้ยเอ้ยเพื่อน ขออีกสักโชว์หนึ่งขออีกสักโชว์หนึ่ง โอ้ โอเค เลิกเลยนะผม ไม่เล่นต่อแล้ว ทุนสี่ร้อยแตกมาห้าพันหกพันเจ็ดพัน เอาเรื่องจ้า โอเค ขอจบที่7,444 บาทเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ม่จะเป็นกำลังใจให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม โอเค ก็ผมใบ 2 ตัวสุดเอ้ยสตัวสุดท้ายนะผม 168 อ่า ที่เหลือไปฟังกันในคลิปนะจ๊ะ โอเค วันนี้ก็ขอบคุณเข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ โอ้เจ็บร้อนใน